กัาบเรียนท่านผู้ว่ารายการจังหวัดและ คณะกรรมการทุกท่านครับ เศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรีในเดือนกรกฎาคมนะครับ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ เดือนมกราคมย้อนไป 45 วัน เดือนนี้ขยายตัว 22.1%นะครับ มาจากทุกภาคการผลิต แต่เนื่องจากภาคบริการของเราเป็น 2 เท่าของภาคเกษตร กับภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการเป็น2เท่า เพิ่มขึ้น 47%แล้วก็ภาคเกษตร 48.5%ส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้ดึงให้ทั้งจังหวัดขยายตัว 22.1%นะครับ แล้วมาดูรายละเอียดนะครับในภาคเกษตรเนี่ยนะครับ เนื่องจากปริมาณน้ำดี อากาศก็ดี โรคภัยไม่มี คือโรคเกี่ยวกับพืช น้ำดีคือปริมาณน้ำพอเพียง อากาศดีคือเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชต่างๆ นะครับ โรคภัยไม่มีก็คือว่า โรคต่างๆที่เคยมีมามันก็เบาบางลงนะครับทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ความต้องการด้านเกษตรดีขึ้น เพราะว่าราคาดีราคาดีนะครับ และเนื่องจากต้นทุนก็ทยอยลดลงจากเมื่อก่อน หรือเนื่องจากผลผลิตเยอะ ราคาดีต้นทุนก็ไม่ไม่เพิ่มขึ้นมาก ก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ อธิบายทีเดียวเลย ส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นนะ่ะเกิดจาก เราดูจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้านอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้น เล็กน้อยจำนวนโรงงาน จำนวนทุนจดจดทะเบียนก็เพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนภาคบริการอันนี้สำคัญหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นภาคที่ใหญ่เป็นสองเท่าของทั้งหมด ก็คือ จำนวนนักท่องเที่ยวตังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ก็เพิ่มขึ้น รายได้จากการขายปลีกภาษีบำรุงท้องถิ่น ของโรงแรมนะครับ การใช้ไฟฟ้า โรงแรม ภาษีสนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นกับผมโดยตรงนะครับ สำหรับเดือนนี้นะครับ อธิบายถึงความได้เปรียบของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ เริ่มแต่วันที่หนึ่งเดือนนี้นะครับ แต่ว่าอธิบายล่วงหน้าแต่ว่าทำไมมีคนมาสัมมนาที่เพชรบุรีเยอะนะครับ เนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางกึ่งกลางของภูมิภาค จังหวัดที่ได้งบถ้าเป็นภาคราชการเนี่ยเขาจะเล็งมาที่จังหวัดเพชรบุรี เพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลาง แล้วทุกคนก็อยากจะมาได้เห็นทะเล เพราะว่าทะเลทางด้านอีกด้านหนึ่งที่พัทยาเรือนเนี่ยเขาไปมาเบื่อ เยอะแล้วครับ ก็เลยก็เลยลงมติมาที่นี่ก็คือมีการจัดประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดลที่โรงแรมดีเจนนะครับ ก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับ วันที่สิบก็มีงานมอเตอร์ไซค์ที่ชะอำพิชิงพาร์คเพชรบุรีได้อะไร อันนี้เป็นเป็นตัวชี้สำคัญมากเลย เพราะว่า กลุ่มมอเตอร์ไซค์ใหญ่มาจากเป็นพันๆกิโลที่ติดมาเลเซียยะลา และมาจากภาคเหนือมาจากแม่สาย ปรากฏว่าเขาบอกว่าที่เลือกเพชรบุรีเพราะว่ามันมันกลางพอดีเหนือเหนือก็มาใต้ก็มาแบบระยะทางพอๆกันพันกิโลพอๆกันเขาบอกอย่างนั้นนะจึงมาประจุกันที่เพชรบุรีเพชรบุรีได้อะไรก็คือได้โรงแรมที่พัก อาหารการกินก็ซื้อที่เพชรบุรีทั้งนั้น แล้วก็ที่พัก ติมน้ำมันก็ปั๊มแถวเพชรบุรีนะครับ แล้วก็เขามาเห็นสภาพพื้นที่แล้วเขาเขาก็แต่ละคนบอกว่าจะมาอีกนะครับในเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระทรวงคลังเองก็คือใน ในการจัดสัมมนาคลังเขตเจ็ดในภูมิภาคนี้นะครับ ประกอบไปด้วยที่ตั้งแต่สุพรรณบุรี กาญจนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรนะครับ ปรากฏว่า เพชรบุรีก็อยู่กึ่งกลางพอดีเลยถ้าถ้าดูจากแผนที่นะ วัดกันมาเนี่ยอยู่กึ่งกลางเพราะนั้นจังหวัดบุรีคือใจกลางประเทศนะครับแต่ใจกลางจริง ๆ คืออยู่อยู่ราชบุรี แต่ก็ไม่เหมาะสม เท่าเพชรบุรีก็เกือบกลางนะครับใจกลางประเทศและก็ใจกลางภูมิภาคเขตตัวราชการทั้งหมดเนี่ยเพชรบุรีก็อยู่ในกลางอย่างอย่างเขตกิจเขตเจ็ดแบ่งทางจังหวัดเนี่ย เพชรบุรีก็อยู่ตรงกลาง เพราะนั้นเขาจึงเวลาจัดสัมมนาทีไรเขาก็จะเลือกที่เพชรบุรี เพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางนะครับ และเมื่อเขามาเห็นพื้นที่ ที่มหามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีสัมมนาพนักงานนะผมก็ได้พูดถึงจังหวัดเพชรบุรีว่าเป็นยังไงยังไงนะเขาก็บอกว่าจะมาอีกนะครับ นั่นก็คือเป็นข้อได้เปรียบจริงๆของจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ส่วนมองด้านอุปสงค์การใช้จ่ายนะครับ ก็การบริรภคภาคเอกชน ก็เพิ่มขึ้น20.3นะครับ ภาคการลงทุนก็เพิ่มขึ้น2.6นะครับ การที่จ่ายภาครัฐเนี่ยที่ลดลงเห็นไหมที่เป็นเป็นตัวจุดลังนิดนึงก็คือว่างบลงทุนลดลง แต่จริงๆ แล้วมันก็ลดลดไปทั่วประเทศนะครับเพราะผมไปดูรายงานว่า เพชรบุรีลดลงเยอะจังหวัดอื่นก็ลดลงเยอะเหมือนกันนะครับ อันนี้ เป็นเรื่องของของภาครัฐภาครัฐนะครับ ส่วนในด้านการคลังก็รายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง อันนี้ก็คือการคลังดีขึ้น แต่แต่ว่าก็คือเป็นเรื่องของรัฐบาลนี่มันจริงๆก็ควรจะมี รายจ่ายมากขึ้นกับ ให้สมดุลกับรายรายได้นะครับ แต่รายได้เกษตรกรเนี่ยผมบอกแล้วเมื่อเมื่อกี้ ขยายตัว 66.8%จริงๆ ใช่ไหมครับ เนี่ยครับ ก็ราคาสินค้าของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนก็ยังทรงๆ หรือว่าลดลงนิดหน่อยนะครับ เนื่องจากราคาพลังงาน ราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ย ผมเคยไปถามฟาร์มโคนมที่ชะอำนะครับ เขาบอกว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกระทบยังไงเขาบอกว่าอ๋อเขาเขาเขาเอานมไปส่งที่ภาคใต้ ปกติเขาก็เที่ยวหนึ่งก็หกเจ็ดพันพอน้ำมันขึ้นเขาบอก ปัจจุบันเนี่ยมันหมื่นกว่าขึ้นทั้งนั้นเลยครับ จากหกเจ็ดพันเป็นหมื่นกว่า ก็คือ น่าจะเป็นประมาณสองเท่า แต่ผมไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวเลขเขาจริง ๆ แต่ว่าประมาณเนี้ยคือว่าเคยจ่ายหกเจ็ดพันก็กลายเป็นหมื่นกว่านะครับส่วนด้านการเงิน ผมไม่ได้ไม่เคยวิเคราะห์ให้ครั้งนี้ผมผมดูมาแล้วก็คือ ปริมาณด้านการเงินเนี่ย เงินฝากเพิ่มขึ้น 4.4%สินเชื่อเพิ่มขึ้น 2.5%มันมันผิดผิดปกติยังไง ก็คือว่าผมไปย้อนดู คือเงินฝากเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมากกว่าเดิม ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเงินฝาก ก็เพิ่มมาน้อยใน้อยพออันนี้เพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเงินฝากกับสินเชื่อเนี่ยสัดส่วนนะ เพชรบุรี แต่ก่อนนั้นนะคือแปดสิบเปอร์เซ็นหมายถึงว่าใครมาฝากร้อยหนึ่งมีคนกู้ไปแปดสิบบาท แต่ปัจจุบันเนี่ยลดลงลดลดลงมาจนเหลือหกสิบหกบาท คือกู้มีคนมาฝากร้อยหนึ่งมีคนมากู้ไปแค่หกสิบหกบาท คือเริ่มลดลงลดลงแล้ว คือเงินเงินฝากเยอะขึ้น ถ้ามองในยามปกตินะ ถ้าถ้าผู้เห็นตัวเลขนี้ ผมก็จะบอกว่า จังหวัดพัทบุรีมีคนออมเยอะขึ้นนิสัยการออมดีขึ้น นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้มันมันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ ผมว่ามันน่าจะเกิดจากว่า เขามีความเชื่อว่า อนาคตมันยังไม่แน่นอน คืออย่าเพิ่งมีเงินก็อย่าเพิ่งใช้ เอาไปฝากไว้ก่อนอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นการวิเคราะห์ได้สองแนวทางเท่านั้นคือคือฝากเยอะออมดีแต่อีกอย่างนึงคือก็ไม่กล้า เอาเงินออกมาใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะครับ วิเคราะห์ได้ เพราะนั้นเนี่ย สัดส่วนมันจึง ลดลงลดลงมาเรื่อยจากแปดสิบเมื่อตอนต้นปีอะเหลือ เหลือตอนนี้เหลือหกสิบหกบาทนะครับ ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจนะครับ เงินเฟ้อเงินเฟ้อนี่เฉพาะเดือน อันนี้พูดถึงเดือนกรกฎาคมนะครับหกจุดเก้าซึ่งกระทรวงมิตรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะบอกนะครับ ในกรอบของกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่า ควรจะอยู่ในในในในช่วงหห้าจุด้าถึงหหกจุด้า แต่ตอนนี้มัน 6.9 เดือนกรกฎาคมนะครับ ก็คือเกิน เกินนิดหนึ่ง เพราะนั้นเราต้องคอยโฟกัส เรื่องเรื่องเงินเฟ้อนี่ให้มาก ๆ เพราะมันเป็นอาการที่ไม่ เกินเกินเกินลิมิตไปแล้วนะครับครับก็ภาวะเศรษฐกิจของเราก็เกิดขึ้นจริงแล้ว ก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ ตัวเลขก็จะ ชัดเจนนะครับว่าในส่วนของเศรษฐกิจการคลังเว็บรีขยายตัวขึ้น ก็ส่วนเกิดจากการทองานหนักของของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทุกคนต้องช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราก็นั่งเราเราโตขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้นะครับถือว่าเป็นจังหวัดกลุ่มแรก ๆนะครับท็อปไฟที่ที่ทำทำผลงานได้ดีนะครับทั้งการลงทุนของภาครัฐทั้งการใช้จ่ายภาคเอกชนทั้งภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมชัดเจนนะครับ การของภาคบริการการท่องเที่ยว ที่จะขยายตัวชัดเจนแต่ในภาคใหญ่เนี่ยขนาดยังยังนะครับกับอีกอันหนึ่งที่จะลงทุนในประเทศเรามากขึ้นอย่างที่เรียนภาษสานกรรมเรียนดูสาหกรรมรถไฟฟ้าที่มันถูกปีบังคับให้ต้องต้องเกิดเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากภาวะเรื่องชิป ของของไต้หวันนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มองนองในแง่ดีของของเราคือว่าของเราอุตสาหกรรมในจังหวัดเพชรบุรีเราไม่ใช่เหมือนภาคตะวันออก ไม่ใช่ชลบุรีระยอง ที่พึ่งพาจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก ของเราเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แกงก้องแก่ก้องอะไรเนี่ยก็ไม่ผลกระทบเท่าไหร่นะครับ ของเราไม่ได้เอาชิปเข้ามาใช่ไหม ไม่มีใช่ไหมท่านสาหกรรมนะของเราไม่ใช่ ของเราก็จะเป็นในพวกนี้พวกนี้ พวกอะไรพินเตอร์ พวกอะไรเนี้ย มันก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ไม่ใช่ชิปไม่ชัดเจนเหมือนเหมือน ไต้หวันไอ้เหมือนอีระยองดักระยองชลบุรีหนักเลยที่ที่ มันต้องเปลี่ยนระบบสายการผลิตใหม่หมดเลย ที่แรงงานเดิมที่เคยทำอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ย มันต้องไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นสกิลของเรื่องรถไฟฟ้าเลยนะ เดิมเนี่ยโตโยต้าพยายามถ่วงเวลา เพื่อเนี่ยแต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วพอปั๊บมันต้องรีบพอรีบปั๊บเนี่ยพอชิดเปลี่ยนผ่านปั๊บเนี่ยภาคภาคแรงงานเนี่ยมันไม่พร้อม ไม่พร้อมพอดูเดี๋ยวยุ่ง มีปัญหาแน่แน่ที่ที่เรียนนะครับโตโยต้ารถยนต์เอาไว้เนี่ยจะส่งมอบได้ช้าลง ช้าลงจองนานขึ้น แล้วรถไฟฟ้าจากจีนจะมาได้เร็วกว่า ต้องเลือกยี่ห้อเองดีๆนะครับเพราะว่าหลายยี่ห้อก็มีปัญหาอยู่ถ้าใครติดตามนะครับ มีอยู่สองสามยี่ห้อที่ จะมาที่ขึ้นก่อความร้อนเกิน 42นี่เลย มีอยู่ไฟไหม้กันเลยเนี่ยต้องกล่าววิศวกรเนี่ยเจ้จะรู้ดี ต้องต้องระวังครับครับสิ่งใหม่ ต้องเรียนรู้กัน ก็ในภาวะ4.1ในในวาระ 4.1 มีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับแดงเชิญครับ ควรสอบถามนิดนึงค่ะ เรื่องของตัวเลข ด้านเกษตรครอบคลุมทางปศุสัตว์ไหมคะ เนื่องจากตอนนี้จังหวัดเราอะ ทุกอำเภอเนี่ยเราเห็นว่าเลี้ยงโคเพิ่มขึ้นจำนวนมากเนาะต่อไปเนี่ย ก็สามารถขยายเป็น อาจจะกลายเป็นการท่องเที่ยว เชิงเกษตรด้ด้านปศุสัตว์บวกกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านของเนื้อที่อร่อยอร่อยไว้ต้องไปกินเนื้อจังหวัดเพชรบุรี อารมณ์นี้ค่ะตัวเลขนี้ครอบคลุมนะคะ ครับครับ รวมปศุสัตว์ด้วยครับเราเราฟังอะไรที่เราคุยกันห้าพันสองร้อยล้าน แล้วก็เนื้อที่เราเลี้ยงจำแหน่ขายตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องมาต่อยอดจากอุตสาหกรรมการผลิตของเราที่มีเลี้ยงวัวเนี่ยมาเป็นสตงมาสเต็กมาเป็นเนื้ออร่อยกันตามถึงวันนี้ทีมของแดงเลยทางหมอวันท่าเลยต้องไปคุยผู้ประกอบการนะต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาให้มีดังๆขึ้นมาสเต็กสเต็กชื่อดังๆ ย่ออะไรขึ้นมาแล้วต้องต้องเกลียดขึ้นมานะครับสร้างลงสร้างร้านสร้างแล้วก็หากุ้กหาเชฟหาอะไรมาผมว่ามันมันทำได้นะ ต้องต้องช่วยกันเนี่ยนะครับก็ลังคุยกับทางท่านอธิการบดีรัชพัฒน์อยู่ว่าเราอาจจะต้องปรับสักสักเทศกาลในช่วงไหน เช่นช่วงที่ในเทศกาลอาหารนาลานที่ให้ทางที่เขียนอยู่ว่าป้าแหลมเราก็จะมีการรวมเชฟแล้วมาทำอาหารมุสลิมอาหารนาลานก็คือเอาเนื้อมาปรุงแปลกๆก็มาทำโน่นทำนี่แล้วมันจะเป็นตัวตัวที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนิยมทานพวกสเต็กเนี่ยมันจะได้เป็นตลาดตลาดหนึ่ง นันเป็นแหล่งต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมของเราที่ยังวัวเยอะอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็เป็นภาพรวมต่อด้วย 4.2สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิญเชิญครับ ในส่วนของสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ก็จะเป็นดูในเรื่องของตัวเลขกานในเรื่องของมิติจำนวนผู้เยี่ยมเยือนแล้วก็ตัวเลขของรายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ก็คือมีทิศทางที่บวกขึ้นแล้วก็บวกขึ้นนะคะ จำนวนผู้ยื่นเงินส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มตลาดในประเทศนะคะเหมือนที่ได้นำเรียนนะว่าเราอยู่ในลำดับที่4นะคะของทั้งประเทศในกลุ่มตลาดในประเทศเป็นหลักนะคะอยู่ที่7 1 2 1 5 8 คนนะคะในส่วนของกลุ่มตลาดต่างประเทศจะอยู่ที่ 5,179 คนค่ะ โดยภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของเดือนกรกฎาคมของจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศ อยู่ที่1ล้าน9แสน3 อเา1,933.80 ล้านบาทนะคะ อัตราเข้าพักก็สูงเกินกว่าร้อยละ50 อยู่ที่ร้อยละ60.15ค่ะ ต่อไปมาดูในเรื่องของตัวเลขนะคะทั้งในเรื่องของกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนแล้วก็ในเรื่องของรายได้ ตั้งแต่ มกราคมต้นปีมาจนถึงกลางปีกรกฎาคมนะคะจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดของจังหวัดเพชรบุรี ยังเป็นกลุ่มตลาดในประเทศเป็นหลัก อยู่ที่4 9 9 1 8 9 9 คนนะคะ ในส่วนของกลุ่มตลาดต่างประเทศจะอยู่ที่14,000 857 คนค่ะ รายได้รวมทั้งหมด ทั้ง2กลุ่มตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ 13,400 19.48 ล้านบาทนะคะ อัตราการเข้าพักก็เกือบร้อยละ60นะคะจากภาพรวมทั้งหมดค่ะ ทีนี้จะไปดูการเปรียบเทียบในรูปแบบของเป็นกราฟแท่งนะคะของเดือนกรกฎาคมเมื่อปี 64 กับกรกฎาคมเมื่อปี 65 นะคะ ขอไปที่แผนภูมิกราฟค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะในส่วนของกลุ่มตลาด ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะปี 64 นี้น้อยมาก 89 คนเองนะคะ พอมาปี 65 กรกฎาคมนะคะ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วขึ้นมาถึง 5,117 คนนะคะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทย เมื่อปีที่แล้วกรกฎาคมนะคะ ที่สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะ อยู่ที่ 15,093 คน พอมาในปีนี้กรกฎาคมปี 65 อยู่ที่712,158 คนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นระหว่าง 2 ปีนะคะ ถัดไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของอผู้เยี่ยมเยือนชาวเพชรบุรีนะคะ อันนี้ก็จะเห็นว่า เมื่อปีที่ในภาพรวมของมกราคมถึงกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะ อยู่ที่พันห้าร้อย 3ลายนะคะพอมามีมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ขึ้นมาถึง 14,857รายนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพอคนไทย ปีที่แล้วนะคะ ตั้งแต่มกราถึงกรกฎา1ล้าน8แสนวลายนะคะปีนี้ขึ้นมานะคะ ถึงเกือบ 4 เท่าตัวอยู่ที่4ล้าน9 9 1 8 9 9รายค่ะ มาดูในเรื่องของกราฟเส้นนะคะก็จะให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาจากกราฟแท่งแล้วก็เป็นรูปของกราฟเส้นที่เป็นแนวที่พุ่งขึ้นนะคะ จากในส่วนของต่างชาติค่ะ ก็จะค่อนข้างยังคงเป็นแนวระนาบเมื่อเปรียบที่กับปี 64 นะคะ ปีที่แล้ว 89 ปีนี้ขึ้นมา 5,179 นะคะก็มันก็ยังไม่ได้ขึ้นสูงมากนะคะค่อนข้างอยู่ในแนวระนาบแต่ถ้าเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยค่ะก็จะพุ่งขึ้นสูงเลยจาก 1 5 0 1 3คนนะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่712,158 อันนี้ก็จะเป็นกราฟเส้นที่จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของ รายได้ที่เป็นของกราฟแท่งนะคะในส่วนของรายได้เมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะก็ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็อยู่ที่ 0.55 นะคะพอมาในส่วนของปีกรกฎาคม 65ค่ะขึ้นมาอยู่ที่ 21.68 ตรงนี้นะคะ ล้านบาทของคนไทยนะคะในเรื่องของรายได้ 34.38 นะคะเมื่อปีที่แล้วพอมาปีนี้พุ่งขึ้นมาถึง 1,912.12 ล้านบาทนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของรายได้ที่เป็นในเรื่องของ ตัวกราฟของเฉพาะกรกฎาถัดไปค่ะ ก็จะเป็นรายได้ที่ให้เห็นภาพตั้งแต่มกราถึงกรกฎาเปรียบเทียบกันตั้งแต่ปี 64 กับปี 65 นะคะก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในส่วนของต่างชาติค่ะ เมื่อปีที่แล้วนะคะตั้งแต่ต้นปียังการปีกรกฎาจะอยู่ที่ 10.25 ล้านบาทค่ะพอมาปีนี้ค่ะมกราถึงกรกฎาขึ้นมาที่ 58.60 ล้านบาทนะคะพอเป็นในส่วนของรายได้ของกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยนะคะปีที่แล้ว เปรียบเทียบกันอยู่ที่ 5,400.94 ล้านบาท ปีนี้ขึ้นมาถึง 13,360.88 ล้านบาทค่ะ ถัดไปก็จะเป็นกราฟเส้นนะคะ ก็จะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาในเรื่องของรายได้ ในส่วนของรายได้ต่างชาติเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างจะเป็นแนวระนาบอยู่นะคะ เมื่อปีที่แล้วก็อยู่ที่ 0.55 ล้านบาท ปีนี้ก็ขึ้นมา 21.68 นะคะ แต่ถ้าเป็นของคนไทยก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ ปีที่แล้วอยู่ 34.38 ล้านบาท ปีนี้ขึ้นมาที่ 1,912. 12 ล้านบาทค่ะ ก็จะเป็นภาพที่เห็นว่าสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีนะคะ เราก็มีทิศทางในเชิงที่บวกขึ้น จากเรื่องของการที่มีนโยบาย ในเรื่องของการเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของนโยบายที่เราเป็นพื้นที่นำร่องดูโซนต้นๆนะคะแล้วก็ความสำคัญในเรื่องของการจัดอีเวนท์ที่กระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องการเป็นเมืองสร้างสรรค์ อาหารของยูเนสโกการเป็นมรดกโลกของแก่งกระจานแล้วก็ที่ท่านผู้ว่าท่านอยากให้มีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ เพื่อช่วยเหลือประกอบการแล้วก็สร้างการรับรู้ตรงนี้ค่ะก็เป็นทิศทางที่บวกขึ้นค่ะขออนุญาตนำเรียนมาเพื่อตรวจสอบค่ะ ที่เห็นนะครับตัวเลขมัน